โอ้ยมันนี่สะดุ้งตื่นไหมก็เลยแบบ เออใดๆจะตื่นแล้วนั่งเหลยจะเข้าได้กันแล้วกัน อ้าวฟีสปีินเขาเสยตายเขาสิเบอร์เบอร์แน่เนาะค่ะ อ่ะ 8 บาทสำหรับเอ่อผู้ใดที่เล่นเกมล้มมาเนาะคะ่ะ เวลาที่หนูนะมักเล่นประจำเออไอช่วงตีหานี่ก็เป็นเวลาที่หนูนะมักเล่นอยู่นะแต่กี้ที่ว่าหนูนะแบบนอนดึกๆอย่างเสีย นอนดึกตื่นเศร้า ว่าสั่นกับบ่านอนเลยอย่างเสียนุนะสิ มานั่งเล่นตอนตีหาแล้วค่ะ โอเค เฮ้ยสี่บาท บวกมาหาที่สองบาทเนาะค่ะฟีสปินรอบนี้ อ่าหาที่สองบาท อีกเก้าครั้งแล้วค่ะ ออโต้ เออโอ้โหสิบสี่บาท พูดในที่มีเวลาใดที่ว่าแบบเล่นโลมาแต่ดีๆทักเขามาบอกหนูนะเนี่ยหนูได้อยากร้องเล่นเวลาอื่นๆเบ้างเออช่วงนี้เอ่อตอนดึกๆบ่ค่อยได้เล่นละเพราะว่าอยู่บ่ฮอดนอนไว้เนาะค่ะช่วงนี้อ่ะโอเค เดี๋ยวดูนะที่ค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะแต่ว่าช่วงช่วงเวลาอ่ะอันเนี้ยไอตีหาดูนะว่ามันต้องใส่กับสูตร ออโต้เทอร์โบเท่านั้นเนาะ เคยเรียนสูตรธรรมดาแล้วบ่ค่อยเข้าปานหน ต้องต้องแบบปรับม้าแบบใส่ออโต้เทอร์โบ โอเค เออสองบาท เฮ้ยโลเขาสวยงามค่ะ อีกสี่บาท โอ้โห มาแล้วเขาปูสิ โคตรเอา เข้าเรื่อยๆเนาะค่ะสี่ข้างเนาะไปค่ะโอ้ย 4บาทเฮ้ยช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวเนาะหมูหวานนี่เป็นห้อนห้อน แต่ว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่เป็นหนาวๆว่ะโอเคกะดูแล สุขภาพเจ้าของกันแน่เนาะค่ะอ่ะบวกมาอีกยี่หกบาทเฮ้ยถึงทราบอ่ะเออยี่สิบบาทบวกมาอีกยี่สิบบาทค่ะโอ้ขาดบาทเดียวเออสองบาทอังุนมาสวยงามยังไง โอ้บ่เขามาแน่ขาดอีกบ่กี้บาทหนึ่งสูเออ โอเค บวกอีกสิบบาทค่ะ พอละพอดแล้วนะคะตอนนี้ โอเครอยหาสิบเอ็ดบาทไปค่ะ ปรับตามสูตรเนาะค่ะสิบห้าบาท อ่าใส่ออโต้สิบข้าง โอเค เออสี่สิบห้าบาท อยเล่นไปเนาะคะ่ะโรมานีเป็นเกมที่ โอ้โห เชี่ยไปที่มาบาดเป็นเกมที่ต้องใส่เวลาในการเล่น เอาง่ายๆ เลย โอ้โหเสียดายมงกุฎเสียดายมงกุฎนี่ดิผู้ใดที่เล่นโรมานีส่วนมากีแบบใจเย็นเนาะคะ่ะเพราะว่ากลัวมันสะแตกกลัวมันสะแบบกลัวมันสะเข่าอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าร้องเล่นสิมหาเปอร์เซ็นต์ของทุนมึง ท่านได้ลองเลยอะ เดี๋ยวนูนักอะเขาฝากไว้น้ำเล่นเ้วะค่ะกับช่องรักปันสลอตเออมาร้อยหาบาทเขาโอเคหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นูนาน้ำเล่นเ้วะค่ะ แล้วก็อย่าลืมช่องสลอตเซียนพร้อมน้ำเนาะค่ะกะนีลงเหนเบิ้งที่นือละสลับกันไปเนาะโอเคมาหาบาทเอ้ยแถวนึงอีกแล้วเจ๋ยวิี่มาบาทโคตรเอาโอเค บวกไปอีกหนึ่งร้อยบาทแล้วค่ะเดี๋ยวหนูนะขออนุญาตปรับไม่กันเลยไปปิดไม่ค่ะโอ้โหโบนัสฟ้าสิงโตเข่าอีกละเฮ้ย เข่าทุกรอบเลยนะที่ที่เล่นแบบพวกออโต้น่าจะทุกรอบเลยล่ะโอเค เริ่มกลางค่ะโอ้โหโลอีกแล้วบกเขียนอิลิบกเขียนอิลินะเออดาบอยู่ โดดไปขวาค่ะ เออดาบยุกโอเค ฟันถึก มาแล้ว มาแล้วค่ะ บิ๊กวินแตกสามร้อยบาท เฮ้ย โคตร เอากลางค่ะ โอ้โหเอี่ยงวะ โอ้ สุดท้ายกะสามโล คือเก่าแต่ว่ายังดีเนาะค่ะ ที่ได้มาอีกดาบหนึ่งห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะค่ะ โอเคเดี๋ยวล้อมัน เบิดออโต้ก่อน ถ้ามันยังเหลือหอดเอ่อหกร้อยก็น่าจะได้ปรับใหม่เลย โอ้โหเออโอ้โหเชี่ยคนเอาโบนัสได้โบนัสเฮ้ยโบนัสสองรอบโบนัสได้ออโต้ไม่เป็นโบนัสได้โบนัสโบนัสสองรอบแล้วค่ะโอ้โหโคตรเอามาว่ะร้องบ้างแล้วค่ะ เออดะผู้ สวย โอ้โห ไม่เลย โดด โอเค ดับคุยูโอ้โห โดดสองรอบติดโอ้อย่างวะก็ไปขวา เออ ดับคุโอเค โอ้โห ฟันถึงมาแล้ว เมกาวินเขาเมกาวินเขาราคาได้มากหกร้อยบาท เฮ้ย โคตรเอา สวยงาม โอ้โหโล เซ็งที่สุดก็คือการเลือกเดโลเนี่ยละว่าเขาก็สิงตัวยิ่งดีกว่า เมื่อว่ะโอ้โห เสียความรู้สึกอะต่อให้มันได้หลายแต่ก็คือแบบ กูเสียความรู้สึกไปแล้วอะบางทีแบบเซ็งนะ เออ เออยี่สิบ อียี่สิบบาทอย่างวะ โอเคยี่สิบบาทค่ะ แจกกัน ขอองุ่นโอ้โหบองบอมาองุ่นบอมา โอ้โห สภาพ เออ กะสิเบอร์เบอร์แน่แล้วค่ะ หัวก็ตื่นเลย เออ แปดเอ้ยลอยแปดสิบบาท โคตรเอา โคตรเอาเลย มา ปั๊มไม่เป็นร้อยหาสิบาทเลยเนาะค่ะ เพราะว่ามันกระโดดขามขันมาแล้ว ออโต้สิบข้างค่ะ กะเลนแบบซี่ไปเรื่อยเนาะค่ะ ร้องเลนเบิงร้องเลนเป็นคลองเบิงแล้วก็สิจับจังหวะได้เอง จับจุดไดเองว่า เออเขาควรเลนย้ำใด เขาควรกดแบบ จังไดอย่างซีเนาะค่ะ เวลาคนนี่กะสำคัญเนาะ เพราะว่ามันจะแบบ บางคนเขาสิกดแบบกดแบบนี้จังหวะอย่างเงี้ยเออนับวิกดกับนี้เนาะ กะร้องเล่นเบิองเนาะค่ะ เออหาสิเฮ้ย แถวนึงอุ้ยบ่ฮอดว่ะอู้บ่ได้แถวนึง โอ้โหซีช่องอีกแล้ว เออ โอเคบ่เป็นอย่างในคอมโบซีอยู่นะคะโอเคหนูนะได้คอมโบซีเนาะฟิลิปปินส์ซีห้างเนาะค่ะ เดี๋ยวหนูนะกะขอฝากคุมเทเลแกรมไว้น้ำแน่เนาะค่ะแต่อย่าลืมกดเข่าคุมมา ร่วมสนุกกัน เออเขามีมูอยู่ในกลุ่มหลายเนาะค่ะก็ กดเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมทักเข้ามาบอกสูตรหนูนะน้ำเนาะเออ ไป เออโอ้โหหนึ่งพันแปดร้อยบาทเชียโคตรเอาเงี้ยงว่าโล่เป็นบอสเมื่อกี้แม่โล่บอน่าจะโล่สองแถวพัดเก้าค่ะ อีกสามข้าง เออ โอเคอีกสองข้างค่ะ ออโต้โอเคห้าสิบบาทมา ดาบขวานโล่โอเคอีก 200 แจกันโล่ร้อยหาซิปโอ้โหอีกข้างเดียวเราเบิ้งมุงขุนมันเดียมเสียดายว่ะ โอเคหาสิบบาท แจกันค่ะ เอ้ยแจกันอีก จังไรโอ้โหร้อยหาสิบบาท เออเอาเงินมา โอ้โหเดี๋ยววะเออ สี่ร้อยห้าสิบบาท หนูน่าว่ามันกะบ่ค่อยหนักเกียดปันไหนเนาะ เพราะว่ามันกะขึ้นขึ้นลงลงแม่โอเค เดี๋ยวในหนูน่ากะเอาส้มนี่กันแล้วกันสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาท กะถือว่าโอเคเนาะค่ะ เขาฟันสิงโตสองรอบเออ ผู้ใดสนใจกะร้องเล่นตามหนเนาะตะวากะ อย่าเอาเงินทอนมาเล่นเออเตือนกันอยู่ตลอดเนาะ เดี๋ยวหนูนากับขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสลอดหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนนะแม่เนะน้ำแน่เนาะโอ้ยเบาบอกของละ โอเค เดี๋ยวไหนมื่อนี้นะอ่ะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ เดี๋ยวไปนอนต่อกันเดี๋ยวจังสิตื่นมาอีกจักหาโมงเที่ยงหุ่ละโอเคเดี๋ยวไหนพอกันไม่มือหนาเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ